การถ่ายภาพสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการให้ออกมาดูสวยงาม เราจำเป็นต้องเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพ และการจัดองค์ประกอบภาพให้ออกมาดูน่าสนใจ และสามารถถ่ายทอดเรื่องราว ผ่านภาพถ่ายของเราได้ค่ะ เพราะฉะนั้นเราไปเรียนรู้การจัดองค์ประกอบภาพกันดีกว่าค่ะอย่างที่เห็นในภาพนะครับ ภาพหนึ่งภาพเนี่ยเราลองแบ่งออกเป็น 3 ส่วนเห็นไหม ส่วนบน ส่วนกลาง ส่วนล่าง หรือพูดง่ายคือเราต้องขีดและขีดแบ่งขีดเส้นแบ่งให้มันเป็นสัดส่วนสัดส่วนของรูปเท่า ๆกัน ใครตอนนี้ใครมีภาพถ่ายอยู่ในมือ หรือมีรูปภาพอยู่ในมือในในมือถือก็ได้ ลองเปิดดู แล้วก็ลองแบ่งตามตามที่ผมแบบว่าบอกดู อย่างในภาพเนี่ยคือคือการแบ่งแนวนอนนะครับนะอ่ะกดสัดส่วนช่วยอะไรกดสัดส่วน ช่วยในการจัดสัดส่วนภาพให้สมดุล จัดสัดส่วนนะ คือแบ่งพื้นที่ออกมาเป็นสัดส่วนเท่า ๆกัน คุณสามารถวางโพซิชันของของอะไรของภาพคุณตัวไหนก็ได้ โดยที่อยากให้คำนึงเรื่องของความบาลานซ์ของสามส่วนนี้ อ่ะ มีตัวอย่างให้ดู อ่า ขอกลับไปอันแรกก่อนเนาะ เมื่อกี้นี้เนาะคือตัวนี้เห็นไหมครับ อย่างภาพเนี้ยผมแบ่งแล้วส่วนแรกเนี่ย ส่วนแรกสุดคือส่วนล่างเนี่ย เป็นแนวพื้น ปะแนวพื้นมี3มีมีอยู่หนึ่งส่วนถัดขึ้นมาตั้งแต่ขาตุ๊กตาขึ้นมา เป็นตัวตุ๊กตา นี่คือส่วนที่ 2 เห็นไหมครับ2สส่วนเท่ากันแล้วนะ ส่วนที่ 3 ขึ้นไปอีก เป็นเรื่องของ เป็นส่วนของโทรศัพท์มือถือ เราไม่จำเป็นต้องวางเป๊ะๆนะครับ ขอแค่แบบว่า เฮ้ย มันอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพของส่วนนั้นมากที่สุด อย่างมือถือเนี่ย โอเค มันเหลื่อมลงมาตรงกลางหน่อย แต่ว่า โดยเกือบทั้งหมดแล้วมันอยู่บริเวณส่วนที่ 3 ซึ่งอันนี้ถือว่าแบบโอเคเลย เช่นเดียวกันตุ๊กตาเหมือนกันนะครับ เห็นไหมขา มันเหลื่อมมาส่วนแรกนึงแต่พอขึ้นไปไปถึงตัวปุ๊บ มันกลายเป็นส่วนที่ 2 อันนี้แหละครับคือการแบ่งสัดส่วน ดูเป็นไงดูภาพลงตัวไหมดูสมดุลไหมนะโอเคนะอ่ะถัดไปมีตัวอย่างมีตัวอย่างเพิ่มอีกครับ ทีนี้มันไม่ได้มีแค่แนวตั้งไม่มันมันมันมันไม่ได้แค่แนวนอนขออภัยครับ มันมีแนวตั้งด้วย อันนี้คือแนวตั้งครับ เราลองแบ่งภาพแนวตั้งออกเป็น3ส่วนเหมือนกัน 1 2 3จากภาพนี้นะ ส่วนซ้ายรองเท้า คู่สีดำแดง อยู่ภาพอยู่ส่วนซ้ายมือนะ เห็นปะตัว n อยู่ในบริเวณส่วนนี้ตรงกลาง นี่คือส่วนที่ 2 คู่สีเทาเขียวเห็นไหมตัว n ก็อยู่ก็อยู่บริเวณของส่วนที่ 2 ฝั่งขวามือส่วนที่ 3 เป็นคู่สีน้ำเงินดำก็เห็นตัว n อยู่ส่วนที่3เห็นครับผมเห็นไหมครับนี่คือ 3 ส่วน อันนี้คือตัวอย่างการจัดคอมโพส เป็นงานดูลงดูมันดูลงตัวไหมดูไม่หนักเนอะดูแบบดูพอดีไหมครับ นี่คือประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ของของการใช้กฎสามส่วน มันช่วยให้เราสามารถบาลานซ์น้ำหนักภาพได้ง่ายขึ้นโอเคนะไปต่อนะครับอ่ะผมมีตัวอย่างหนึ่งอย่างภาพนี้ ส่วนแรกเห็นไหมครับ ส่วนแรกส่วนแรกส่วนซ้ายมือสุด จะเป็นส่วนของบริเวณตัวพื้นกระเป๋าหนัง พื้นของกระเป๋า เป็นผ้าเห็นไหมครับเป็นเท็กเจอร์ของมันส่วนที่ 2 ตรงกลางเป็นเรื่องของฟังก์ชันช่องใสเห็นไหมครับแล้วก็ส่วนที่3คือส่วนส่วนตรงขวามือสุดเป็นในส่วนของอหู หูเกี่ยวหรือตัวหนัง หนังหนังหิ้วเห็นไหมทั้ง 3 ส่วนเนี่ยมันถูกแบ่งออกเป็นแบบว่าเป็นสัดส่วนมันเท่า ๆกัน ป็นไงครับภาพดูดีไหมครับ เห็นไหมเอาล่ะ ตอนนี้เรามีหนึ่งเทคนิคแล้วนะ ที่คุณสามารถเอาไปจัดเรื่องของ สัดส่วนภาพของคุณเองให้ลงตัวขึ้นได้ เมื่อสักครู่นี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎ3ส่วนกันไปแล้วนะคะ ทั้งแบบแนวตั้งแล้วก็แนวนอน คราวนี้เราจะนำทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอนมารวมกันเรียกว่าจุดตัด 9 ช่องค่ะ ดูนะครับ เห็นดูในภาพไหมฮะ แนวตั้ง เราแบ่งเราแนวตั้งเราแบ่งสามส่วนแนวนอนแนวนอนเราแบ่งสามส่วน และเอามาเมิดกัน แล้วเอาแล้วเอามารวมกันในภาพเห็นไหมครับ แล้วมันเกิดจุดตัด เห็นไหมสี่จุดหนึ่งสองสามสี่นี่เลยครับเขาเรียกจุดตัดเก้าช่องเทคนิคนี้ช่วยอะไร จุดตัดเนี่ยเขามีการทดลองมีการแบบว่ามีคนใช้แล้วเพราะศาสตร์ภาพม่มาเป็นร้อยปีแล้วอะเขาบอกว่าจุดตัดเนี่ยครับ ษาถ้าเกิดเราเอาวัตถุหรือเอาสิ่งที่เราสนใจอยากจะโฟกัส มาวางไว้ตรงจุดนี้ ภาพมันจะดูลงตัว มันจะไม่หนักไป มันจะเป็นมันจะเป็นจุดแบบว่าจุดสามารถแบบดึง สายตาได้ดีที่สุดของภาพ ตัวอย่างนะ สมมติสมมติว่าภาพนี้นะครับ ภาพนี้นะภาพนี้เราต้องการขายเป็นเตียงริมทะเล เห็นไหมพอเอาเตียงมาวางไว้ตรงบริเวณริมทะเลปุ๊บไว้ไว้ตรงจุดตัดช่วง ล่างขวาปุ๊บพอมาภาพปุ๊บเป็นไงฮะเราเห็นเตียงก่อนไหมเห็นไหมครับอ่ะอีกอีกหนึ่งตัวอย่างครับ นี่ ตัวไข่อ่าเป็นเป็นไข่แก้วแล้วก็มีมอสมีคนเนาะเป็นเหมือนเป็นเป็นเป็นเป็นส่วนเล็กๆถูกไหมฮะแล้วก็เอาตัวของเนี้ยตัวของส่วนเนี้ยตัวของแบบว่าผโปผลัตชิ้นเนี้ยไว้ตรงจุดตัดสักสักจุดหนึ่งแต่ในภาพเนี้ยคือจุดอยู่อยู่บริเวณล่างล่างซ้าย พอมองภาพเพื่อไปไงเราเห็นเห็นอะไรก่อน เห็นตัวขายก่อนถูกไหมครับ เหมือนกัน อ่ะ มีภาพหนึ่งครับ ช็อกโกแลตนี้ เห็นปึ้ง มองไปที่ไหนก่อนครับ ผม มองไปที่ตรงช็อกโกแลตใช่ไหมครับ และเป็นไงดูภาพมันดูหนักไหมไม่หนัก ดูพอดีไหมดูพอดี นี่ครับ คือประโยชน์ของมันนะ อ่ะเผื่อใครงง ผมมีอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับ คือตัวนี้ ภาพนี้มีของหลายชิ้นเลย แต่เรามองดูนะครับว่าเรามองไปชิ้นไหนก่อน พุดดิ้งใช่ไหมนี่แหละฮะอำนาจของจุดตัดกาวช่องฉะนั้นถ้าเกิดเราเราการจะถ่ายรูปรูปตัวโปรดักตเนาะ แล้วแปลว่าแล้วมีพร็อพองค์ประกอบนะครับ ก็เอาตัวที่เราต้องการจะพรีเซนต์เนี่ยหรือเอาจุดที่เราคิดว่าอยากจะนำเสนอเนี่ยไว้ตรงจุดเหล่านี้ข้างบนข้างล่างซ้ายขวาได้หมดเลย สักจุดหนึ่งแล้วภาพจะน่าสนใจมากขึ้น โอเค ่าผมนี่อยากจะบอกอีกนิดนึง การใช้งานของของตัวกดสามส่วนกับจุดดจุดตัดเก้าช่องมันมีความแตกต่างกันนะครับ ตัวของจุดตัดเนี่ยเราเก็ตเลยว่าโอเคเราเอาจุดจุดที่เราต้องการจะจะนำเสนอ จะเอาสิ่งของหรืออะไรก็ได้เทียบเที่เราต้องการจะพรีเซนต์เนาะไปวางไป่ตรงจุดนี้ปุ๊บภาพมันเด่นขึ้นทันทีอันนี้เราเคลียร์ถูกไหมครับ แต่ในส่วนของัวกดสามส่วนมันมีไว้แบ่ง แบ่งพื้นที่ให้มันสมดุลสมมติว่าเราถอดภาพนี้ออกนะ เราเรามองภาพนี้ให้เป็นเรื่องของกฎสามส่วนนะครับ สมมติเอาเอาเส้นเดลตัาออกไป เห็นเห็นในเส้นสีแดง ส่วนแรกเห็นไหมครับ คือส่วนอะไร ส่วนแรกคือส่วนของที่เป็นหยดเห็นไหมฮะ หยดกลมๆ เรียงกัน 5 หยด นี่คือส่วนแรก แล้วก็เชื่อมส่วนด้วยตัวพุดดิ้งเป็นส่วนส่วนที่2ตัวงคืออะไร คือไอตัวก้อนสีขนมสีทองทองเห็นไหมครับ เห็นไหมนี่คือส่วนที่2พร้อมกับ กลีบกุหลาบตัวมินด้วย และก็ตัวผ้าก็เชื่อมไปยังส่วนที่ 3 คือส่วนเป็นเป็นเป็นน่าจะเป็นมูสปะเป็นมูสเป็นถ้วยมูสเนาะขนมหวานอีกเป็นเป็นเชิงเป็นทรงถ้วย นี่แหละครับ เห็นปะแบ่งสัดส่วนเหมือนกัน เห็นไหมนี่คือเรื่องของหลักการถ่ายภาพการจัดประกอบแบบง่ายๆ